ใครที่กำลังรอซื้อ MacBook Pro ขนาด 13 นิ้ว รุ่นปี 2020 วันนี้ทาง Apple วางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันว่าราคาของ MacBook Pro 13 นิ้วอยู่ที่เท่าไหร่ สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางไหนได้บ้าง พร้อมแล้วไปติดตามชมได้เลยครับ 18 พฤษภาคม 2563 ถือว่าเป็นวันแรกที่ทาง Apple ได้ทำการเปิดขาย MacBook Pro ขนาด 13 นิ้ว รุ่นปี 2020 ในประเทศไทยนะครับ โดยราคาเริ่มต้นของ MacBook Pro ขนาด 13 นิ้ว ปี 2020 นั้น จะอยู่ที่ 42,900 บาทนะครับ ซึ่ง MacBook Pro 13 นิ้วนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มให้เลือกด้วยกันนะครับ โดยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ให้พอร์ต Thunderbolt มาจำนวน 2 พอร์ตนะครับ และจะใช้ CPU Intel รุ่นที่ 8 แล้วก็กลุ่มที่2ครับ เป็นรุ่นที่ใช้ CPU Intel รุ่นที่ 10 โดยจะมาพร้อม Thunderbolt 3จำนวน 4 พอร์ตนะครับสำหรับการเปิดขายใน ครับตอนนี้ทาง Apple เปิดเพียงให้สั่งซื้อผ่านช่องทาง Apple Store ออนไลน์เท่านั้นนะครับที่หน้าเว็บซึ่งผมแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้ ใครอยากจะสั่งซื้อสามารถ เข้าไปกดสั่งซื้อผ่านทางนั้นได้เลย ว่าในเรื่องภาพรวมของ MacBook Pro ขนาด 13 นิ้ว ในปี 2020 ไฮไลท์เด่นๆ นะครับผมได้ทำคลิปนำเสนอไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับยังไงไปตามดูที่คลิปด้านใต้ที่ผมแนบเอาไว้ให้อีกทีนึง แต่ว่าสรุปให้คร่าวๆ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือในรุ่นนี้จะมีการปรับปรุงใหม่นะครับโดยการใช้คีย์บอร์ดที่เป็น Magic Keyboard รุ่นใหม่นะครับที่เป็นแบบเดียวกับ MacBook Pro 16 นิ้ว แล้วก็ MacBook Air ปี 2020 นะครับ นอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดมาใช้ CPU Intel รุ่นที่ 10 ที่มีประสิทธิภาพความแรงมากสูงสุดถึง 80%สามารถรองรับความจุของแรมได้สูงสุดที่ 32 g b ซึ่งมากกว่าเดิมถึง 2 เท่า สำหรับในเรื่องของจอภาพนะครับยังคงใช้จอภาพแบบ Retina Display เท่าเดิมนะครับ แล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยี Two Tone ด้วยนะครับ สำหรับเรื่องราคานะครับ MacBook Pro ขนาด 13 นิ้ว รุ่นปี 2020 ราคาเริ่มต้นถูกที่สุดจะอยู่ที่ 42,900 บาทนะครับ โดยตัวล่างสุดนะครับที่ราคา 42,900 บาทนี้จะยังคงใช้ CPU i5 รุ่นที่ 8 อยู่นะครับ ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นเดียวกับปี 2019 สิ่งที่ได้ในนั้นนะครับก็จะได้แรมขนาด 8 GB แล้วก็พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 256 GB นะครับแล้วก็จำนวนของพอร์ต Thunderbolt นั้นจำนวน 2 พอร์ต แล้วก็ขนาดที่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับที่ราคา 49,900 บาท จะใช้ CPU i5 เท่าเดิม แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจำนวน SSD ที่มากขึ้นอยู่ที่ 512 g b แต่ถ้าใครอยากจะได้ MacBook Pro 13 นิ้วปี 2020 ที่ถือว่ามีการอัปเกรดค่อนข้างเยอะนะครับแนะนำให้ซื้อในรุ่นราคาที่ 59,900 บาทนะครับซึ่งตัวนี้จะมาพร้อม CPU Intel Core i5 รุ่นที่ 10 ความเร็วสัญญาณนาฬิกาจะอยู่ที่ 2 g h z จำนวนแรมจะอยู่ที่ 16 g b เป็นแรมตัวใหม่ด้วย เป็นแรม DDR4X นะครับความเร็วบัสอยู่ที่ 3,733ตซ์พร้อมกับความจุ SSD นะครับที่เราเอาไว้ใช้เก็บข้อมูลจะมากถึง512 g b แล้วก็ถ้าอัปเกรดขึ้นไปสูงอีกหน่อยนะครับราคาจะอยู่ที่ 66,000 1,900 บาท สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในที่นี้ก็คือ SSD นะครับที่จะเพิ่มจาก 512 GB เป็น1 t b นะครับ แล้วก็วิธีการชำระเงินนั้น เราสามารถชำระผ่านทางบัตรเครดิตก็ได้บัตรเดบิตก็ได้ที่สามารถชำระผ่านออนไลน์นะครับ นอกจากนี้ยังสามารถโอนเงินผ่านช่องทางตู้ ATM ก็ได้หรือว่าจะใช้แอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของแต่ละธนาคารนะครับในการสแกนบาร์โค้ดเพื่อทำการจ่ายก็ได้ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นที่ Tesco Lotus Big C อะไรก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของกำหนดการการวางขายที่หน้าร้านนั้นยังไม่ได้มีประกาศออกมานะครับเดี๋ยวถ้าหากเรามีข่าวจากทางร้านตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น Studio 7 Banana เราจะนำข่าวนั้นมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับความเคลื่อนไหวของ m a MacBook Pro 13 นิ้วปี 2020นะครับ อย่าลืมครับผม ถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารเด็ด ๆ อย่างนี้ กดติดตามที่ช่อง i m o d Official ของพวกเรา นะครับ ผมต้อง i m o d ขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันในคลิปหน้า สวัสดีครับ Let's go